ตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงหลักของความยั่งยืน 3 ประการ ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญของการประกอบการเพื่อสังคม ตอนนี้คงมีหลายๆ คนคงสนใจที่จะทำการประกอบการเพื่อสังคม แต่การประกอบการเพื่อสังคมก็มีความท้าทายและปัญหามากมายที่จะต้องเผชิญ กันเรามาดูกันเลยว่า เราจะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ SE ได้อย่างไร แล้วมาเรียนรู้ถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประกอบการเพื่อสังคม การสร้างความสำเร็จใด ๆ ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย และทำได้ในเร็ววัน แม้กระทั่งนักมวยชื่อก้องโลก ผู้ได้รับชัยชนะมากมาย อย่างมูฮัมหมัดอาลี นักมวยแชมป์โลกฉายาผีเสื้อบิน ก็ได้พูดถึงความสำเร็จโดยเปรียบเทียบกับการปีนภูเขาว่า ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปีนภูเขาที่อยู่ตรงหน้า แต่เป็นก้อนกรวดเล็กๆ ที่เข้ามาอยู่ในรองเท้าที่คอยทิ่มแทงทำให้เกิดความเจ็บปวด เมื่อยล้าในการเดินต่อ และแน่นอน เส้นทางของการประกอบการเพื่อสังคมก็เป็นเช่นเดียวกัน เส้นทางของการประกอบการเพื่อสังคมสำหรับ SE ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามและปัญหาที่มีอยู่มากมาย เพราะนอกจาก SE จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหมือนกับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ที่ต้องมุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจแล้ว SE ก็มักพบเจอกับอุปสรรค และความท้าทายในการประกอบการเพื่อสังคม เช่น ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านความชัดเจนในการสื่อสารถึงคุณค่าทางสังคม ปัญหาด้านการวางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว และปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงกับพันธกิจ และยิ่งกว่านั้น บางครั้ง SE ก็รู้สึกว่าเจอทางตัน มองไม่เห็นทางแก้ หลาย ๆ ครั้ง ก็รู้สึกเหนื่อย และหมดแรงกับการที่จะต้องตั้งต้นใหม่ แต่ไม่ว่าหนทางจะยาวไกล หรือมืดมิดสักแค่ไหน ก็ต้องมีแสงสว่างที่ปลายทาง SE ผู้ไม่ย่อท้อก็จะต้องมองปัญหาเป็นแค่ทางผ่าน เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดหาหนทางใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับหนทางเดิม เพราะ SE ตัวจริงต้องไม่หมดหวังและไม่หมดหนทาง SE ผู้เข้มแข็งต้อง มุ่ง หน้า ฟัน ฝ่า อุปสรรคขวากน้ำและไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะยาวไกลสักแค่ไหน ดังนั้นเมื่อคิดจะเป็น SE จึงต้องพัฒนาทักษะทางบวกเพื่อเสริมพลังกันก่อน SE ที่ดีต้อง มุ่งมั่น แนวแน่ มีวิสัยทัศน์อันแรงกล้า มีแรงบันดาลใจ คิดบวก ยืดหยุ่น ไม่ยอมแพ้ มีความคิดริเริ่ม เปิดใจยอมรับ คิดนอกกรอบ มีความรอบรู้ เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง เน้นการแก้ปัญหา ยอมเสียสละ และขวายคว้าโอกาส เมื่อเรารู้แล้วว่า SE ที่ดีต้องเป็นอย่างไร เรามาติดตามดูตอนต่อไป ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประกอบการเพื่อสังคม